ระหว่าง iPad รุ่นที่ใช้ Wi-Fi กับ iPad รุ่นที่ใช้เซลลูล่าได้ด้วย เราจะเลือกรุ่นไหนดีให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับ สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ iPad นะครับจะมีอยู่ 2 อย่างก็คือผ่านทาง Wi-Fi แล้วก็ผ่านทางเซลลูล่านะครับที่ Apple แบ่งขาย ก็จะเป็น 2 รุ่นที่เราเห็นนะครับก็คือรุ่นที่เป็น Wi-Fi ถ้าเชื่อมต่อต้องใช้ผ่านทาง Wi-Fi อย่างเดียว แล้วก็รุ่นที่2นะครับก็คือเป็นรุ่นที่ใช้สัญญาณเซลลูล่าได้ด้วย หมายความว่าจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ได้ หรือว่าจะเชื่อมต่อผ่านเซลลูล่าในเครือข่าย 3G 4G ก็ได้นะครับข้อแตกต่างที่เราจะแยกแยะระหว่างว่ารุ่นไหน คือรุ่นที่เป็น Wi-Fi อย่างเดียว กับรุ่นที่เป็นเซลลูล่านะครับถ้ารุ่นเซลลูล่าครับ ที่ขอบด้านบนสุดนะครับ เราจะเห็นแถบสีดำ ๆ ในลักษณะนี้นะครับ เป็นการบ่งบอกว่านี่คือ iPad รุ่นที่ใช้สัญญาณเซลูล่าได้ด้วยนะครับ แล้วก็ที่ด้านข้างของตัวเครื่อง iPad รุ่นที่ใช้เซลูล่านั้นจะมีช่องที่มีซิมนะฮะเราสามารถที่จะนำเข็มจิ้มซิม นั้นทิ่มออกมาเพื่อที่จะใส่ซิมเข้าไปได้นะครับ แล้วก็ใน iPad Pro 2020 หรือว่า iPad ของปี 2019 นะครับ จะมาพร้อมระบบ eSIM ด้วยนะครับ สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ eSIM ได้ โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ซิมนาโนแล้วก็ได้นะครับ ต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะเลือกรุ่นไหนดีระหว่าง Wi-Fi อย่างเดียวกับ Wi-Fi บวกเซลลูล่านะครับ ขอเริ่มต้นที่รุ่นเซลลูล่าก่อน เหตุผลหลักๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อ iPad รุ่นเซลลูล่านะครับหนึ่งก็คือการเข้าถึงสัญญาณ Wi-Fi ของคุณนั้นยาก ยกตัวอย่างเช่น ที่บ้านอาจจะอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน สัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านเข้าไม่ถึง ไม่มีผู้ให้บริการในพื้นที่เหล่านั้น แต่ว่ามีสัญญาณมือถือนะครับสามารถใช้งาน 3G 4G ได้นะครับ เราก็เลือกตรงนั้นไปนะครับ แล้วก็ต่อมาครับ ถึงแม้ว่าที่บ้านจะมีอินเทอร์เน็ตเข้าถึง ที่ทำงานจะมี Wi-Fi ให้ใช้ แต่ว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่จะต้องใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่นออาชีพนักข่าวบ้างแหละ อาชีพ นักลงทุน หรือว่าคนเล่นหุ้นเนี่ยที่จะต้องดูพอร์ตตลอดเวลานะครับ หรือว่าคนที่แบบว่าจะต้องเดินทางไปนอกพื้นที่บ่อยๆ ออกไปตรวจงาน ออกไปสำรวจพื้นที่ต่างๆ และจะต้องการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์นะตอนนั้น โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปหาจุดปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ให้เสียเวลานะครับไม่อยากเปิดสัญญาณฮอตสปอตจากมือถือนะครับแต่ว่าเราอยากจะใช้งานอินเทอร์เน็ตณตอนนั้น เปิดขึ้นมาปุ๊บ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลย iPad รุ่นที่ใช้เซลูล่านี่คือเหมาะสมกับคุณแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักลงทุนนะต้องดูพอร์ตตลอดเวลาเลยจะต้องดูแบบกราฟขึ้นกราฟลง ตลาดซื้อขายณตอนนี้เป็นยังไงนะครับถ้ามัวแต่ไปวิ่งหาสัญญาณ Wi-Fi หรือว่ามัวแต่เปิดฮอตสปอตบางทีอาจจะมีสัญญาณหลุดสัญญาณอะไรนะครับในช่วงที่กำลังจะซื้อขายพอดี อาจจะเสีย จังหวะตรงนั้นได้นะครับดังนั้นครับถ้าคุณรู้ว่าอาชีพของคุณจะต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาแล้วก็อินเทอร์เน็ตนั้นมีความสำคัญต่อการเชื่อมต่อนะครับรุ่นที่เป็นเซลลูล่านะครับเหมาะสำหรับคุณนะฮะซื้อได้เลยนะครับ แล้วก็สำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ ผมมองว่ารุ่นที่ใช้เซลูล่านั้นจะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกกว่า เราสามารถนำซิมในประเทศไทยนะครับใส่ iPad แล้วก็เดินทางไปที่ต่างประเทศ ได้หลังจากนั้นเราสามารถเปิดโรมมิ่งสัญญาณเราก็จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปหาฮอตสปอตอยู่ในสนามบิน หรือว่าไปทำอะไรอื่นเพิ่มเติมนะครับยิ่งถ้าออกไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆนะครับแน่นอนว่าการหาสัญญาณ Wi-Fi นั้นค่อนข้างที่จะยากมากในบางที่นะครับแต่ว่าสัญญาณมือถือก็ยังมีอยู่ หรือนอกจากนั้นครับยังสามารถใช้ iPad ของเราในการปล่อยสัญญาณ Hotspot ให้กับมือถือของเราได้ด้วย ถ้าสมมุติว่าเราไปเที่ยวเป็นกลุ่มไปเที่ยวกับครอบครัว หรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนๆ เราสามารถใช้ iPad เครื่องเดียวตัวนี้กลายเป็น Wi-Fi Hotspot เพื่อที่จะให้หลายๆ คนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาหาที่เครื่องเราด้วยนะครับ เราก็จะประหยัดค่า Pocket Wi-Fi ที่เราไม่ต้องเช่า หรือว่าเราไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับ iPad ตัวนี้สามารถทำได้ดีกว่า แล้วก็แบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทำให้การปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ตลอดวันนั้น จะยาวนานมากกว่านะครับถ้ายิ่งใส่ t o w e r bank เข้าไปอีกนะครับก็จะทำให้ใช้งานได้ ได้ตลอดวันเลยครับ อันนี้ถือว่ามีความสะดวกค่อนข้างมากนะครับสำหรับใครที่แบบเดินทางไปต่างประเทศ และมี iPad ที่สามารถใช้สัญญาณเซลลูล่าได้นะครับ ต่อมาครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ห่วงในเรื่องความปลอดภัย ถ้าสมมุติว่าเราไปเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เป็นสาธารณะ เราไม่รู้ว่าความปลอดภัยมันมีมากระดับไหน บางจุดที่เราไปเชื่อมต่ออาจจะโดนดักจับข้อมูลก็ได้ แต่ว่าถ้าเราเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายมือถือนะครับจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตรงนี้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับความปลอดภัยเพิ่มเติมก็คือเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน eSIM ได้สมมุติว่าเราลืม iPad เอาไว้หรือว่าโดนโจรกรรมเอาไปนะครับคนนั้นถ้าสมมติว่าไม่รู้เรื่องจริงเขาอาจไม่สามารถที่จะถอด ซิมออกนะครับ เพราะว่า eSIM นั้นไม่สามารถถอดได้ และเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปตัวเครื่องได้นะครับ ก็เพิ่มโอกาสที่เราจะสามารถใช้ไฟล์ My iPad ในการค้นหา iPad ของเราได้นะครับ เพราะว่าจะสามารถระบุตำแหน่งได้ แล้วก็ iPad ของเรามันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา ก็จะทำให้การค้นหานั้นมีโอกาสที่จะสามารถค้นหา iPad ที่เราลืมไว้ที่เราทำหายไว้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่น Wi-Fi นะครับ สำหรับใครที่ทำงานที่ต้องการความแม่นยำในการระบุตำแหน่งนะครับอย่างเช่นเราอาจจะต้องไปเดินป่าปีนเขา หรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับงานที่อยู่นอกสถานที่ เราอาจจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลค่อนข้างรวดเร็ว เราอาจจะต้องระบุพิกัดตำแหน่ง GPS ต่างๆ ณบริเวณจุดนั้น การใช้ iPad รุ่นที่เป็นเซลลูล่าก็จะสามารถหาตำแหน่งพื้นที่ได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำและก็รวดเร็วกว่านะครับตรงนี้มันประหยัดเวลามากกว่า ไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปหาแบบฮอตสปอตต่างๆนะฮะต้องบอกเลยว่าถ้าไปใช้งานจริง ริงๆนะครับครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ในการเปิดฮอตสปอตอะทำได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่า ถ้าเป็นครั้งต่อ ๆ ไปแล้วเราต้องใช้ทุกวันแล้วเราต้องมาเปิดฮอตสปอตทุกวันแบบนี้ มันค่อนข้างที่จะเสียเวลาเราใช้ซิมเข้าไปละมันก็จบเลยในครั้งเดียวมันลดระยะเวลาในการใช้งานมากกว่านะครับต่อมาครับเหตุผลสำหรับใครที่อยากจะซื้อแค่รุ่น Wi-Fi ก็พอละ เหตุผลแรกครับก็คือรุ่น Wi-Fi นั้นจะราคาถูกกว่ารุ่นที่ใช้เซลลูล่านะครับส่วนต่างนี่หลายพันเลยนะประมาณ 3,000ถ้าใครไม่จำเป็นจริง ๆ ต้องบอกเลยว่า เซฟเงินได้ค่อนข้างเยอะ เราสามารถนำเงินส่วนนี้ไปซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดต่างๆนะครับหรือว่า Apple Pencil นะครับเรานำส่วนต่างตรงนี้มาซื้ออุปกรณ์เสริมได้ ประหยัดลงไปอีกหนึ่งต่อนะครับประหยัดต่อที่ 2 ก็คือ เราไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน ค่าซิมต่างๆที่เราจะต้องสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายนั้นๆนะครับก็จะเซฟตรงนี้ได้อีกหลายบาทนะครับนอกจากนี้ครับเรารู้อยู่แล้วแหละว่าที่บ้านของเราที่ทำงานของเราหรือว่าที่ที่เราเดินทางไปนั้น มีสัญญาณ Wi-Fi ให้ใช้อย่างเพียงพอ นั่นก็ไม่ มีความจำเป็นอะไรเลยที่เราจะต้องซื้อรุ่นที่ใช้เซลลูล่านะครับหรือว่าถ้าเรามี iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆ ที่สามารถปล่อยสัญญาณ Wi-Fi Hotspot ออกมาให้กับ iPad ได้นั้น เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อก็ได้นะครับเราอาจจะเสียเวลานิดนึงในการที่จะเปิด Hotspot ขึ้นมา เพื่อจะนำ iPad มาเชื่อมต่อนะครับแต่นี่ก็จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปค่อนข้างเยอะนะครับหรือเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นที่จะต้อง เปิด iPad ขึ้นมาปุ๊บแล้วเชื่อมต่อตลอดเวลานะครับก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะรุ่น Wi-Fi ไปใช้งานก็เพียงพอนะครับและนี่นะครับก็เป็นเหตุผลหลักๆนะครับในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเลือก iPad รุ่นไหนดี ที่เป็นรุ่น Wi-Fi ธรรมดา หรือว่ารุ่นที่ใช้เซลลูล่าด้วย หวังว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับที่รวบรวมมาให้และก็สรุปให้อยู่นี้จะเป็นประโยชน์และก็ช่วยในการตัดสินใจสำหรับใครหลาย ๆ คนที่กำลังมองหา iPad รุ่นใหม่อยู่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม ถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับ ผมตั้ง iMode ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go